สวัสดีครับ วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเว็บ Money ETA นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะสอนการใช้งานในส่วนของการล็อกอินนะครับการสมัครสมาชิกนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับ ก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ m o n e y e t a c o m นะครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้าหน้าอินเด็กของเว็บไซต์ก็ คลิกที่ create account ครับ จากนั้นก็ใส่ในส่วนของ username email address นะครับ password แล้วก็ confirm password อีกครั้ง เพื่อจะทำการล็อกอินเข้าไปในระบบ ใส่รายละเอียดครบทั้งหมดแล้วก็ทำการรีจิสเตอร์ครับระบบก็จะแจ้งกลับมาว่ามีการรีจิสเตอร์สักเสร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของ Account Exchange โดยทั่วไปนะครับ ซึ่งรายละเอียดก็จะมีบอกไว้ว่ามีการทำกระบวนการขั้นตอนไหนไปบ้าง เช่นนะครับ การ Exchange การ ใช้งานในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ ก็จะดูตามที่เมนูทางซ้ายนะครับ สามารถที่จะกดดูได้ว่ามีดีเทลอะไรนะครับ referrals มีรายละเอียดอะไรบ้าง wallet นี้ครับ เป็นต้น รวมไปถึง account setting นะครับ ในส่วนของ account setting ก็สามารถที่จะเชิพาสเวิร์ดได้นะครับ โดยการพิมพ์พาสเวิร์ดเดิมแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ จากนั้นก็เลือก save แล้วก็ change นะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของเว็บหน้าเว็บของ Member นะครับของ Money ETA ขออนุญาตล็อกเอาออกเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ETA Money Exchange นะครับ วันนี้จะมานำเสนอในส่วนของคู่มือการ buy ETA coin นะครับเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ moneyeeta.com นะครับ จากนั้นก็เลือกไปที่ buy ETA buy ETA coin นะครับ ครับ ดีเทลจะเห็นอยู่ว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนของ buy ETA coin การซื้อคอยนะครับของ ETA เราเองนะครับดังนั้นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ก็จะต้องกรอกเรื่องของวันเดือนปีนะครับ จากนั้นก็กรอกอีเมล ส่วนนี้ก็เลือกตามที่ท่านอยู่เองนะครับ อย่างผมผมเลือกเป็นเอเชียแล้วก็ไทยแลนด์ครับการบายไทยนี่เป็นทานเฟอร์หรือเครดิตก็แล้วแต่ตามที่ประเภทของท่านจ่ายจะซื้อคอยกับทางเรานะครับจำนวน ในส่วนของเวฟเวฟแอดเดสนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของนัมเบอร์ทั้งหมด 35 หลักนะครับ เดี๋ยวผมใส่ตัวเลขที่ที่เป็นตัวเลข example นะครับอ้างอิงใส่เสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ต้องใส่เบอร์โทร นั้นเลือกเซฟครับ ครับ เสร็จแล้วเป็นนี่คือวิธีการซื้อ ETA Coin กับทาง ETA Money นะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ ETA Money Exchange นะครับ หรือ moneyeta.com นะครับ วันนี้จะมานำเสนอในส่วนของการทานเฟอร์ ครับในส่วนของคอยนะครับเริ่มต้นก็คือพิมพ์เว็บไซต์ moneyet.com นะครับ จากนั้นเลือก ETA Exchange Coin ครับ ในส่วนนี้ก็รอในส่วนของ JavaScript Load สักครู่ครับ าต่างของ r e c e i นี่จะใช้เวลาในการโหลดแบงค์ทั้งหมดนะครับ ที่ทาง ETA นะครับ มีอยู่ บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงโหลดดิ้งตลอดเลยหรือไม่ขึ้นไม่ต้องไปกดซ้ำนะครับปล่อยให้สคริปต์รันขึ้นมาเอง